รองความดีของทีมงานรองความเมื่อเพชรลุงนภาเมื่อเพชรฟ้าสวรรค์ประดิษฐ์ with, with, with, น้องสองส่วนที่สวนที่เกิด้วยกันเนะครับ ่านขอบคุณพี่น้องชาวหมู่เก้านะครับโอ้บ้านโอมานะครับ ขอไปพี่น้องชาวบ้านใกล้ติดเพียที่เสียมารบกวนท่านไปบนภาพของพระเจ้าอยู่ Sampai perubahan cangkat mencoba terus mengabin sauna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 hoy ลาจะพาไปทำบ้านเก่านุยาวใส่ข้าวดีกว่จะให้พานีันนี้พีไม่ถึงกรอพอละอามนไม่เอา คุณมากเสียงตบมือทุกๆท่านที่ให้กำลังใจกับน้องๆนางนำทั้งสองทีมนะครับลงนภาและก็ถอนพรมและบุรณะกตปีสหาสวรรค์บริในคืนนี้กันนะครับครับผมเดินต้องขอบคุณทีมงานเจ้าภาพขอบคุณเจ้าของสถานที่นะขอบคุณท่านกำนัน ท่านนายกท่านผู้ใหญ่ของตำบลธงชัยทุกๆ หมู่ และก็ท่านที่มา